ต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของการปรับแต่งนะครับค่าเพิ่มเติมในการเคลื่อนไหวของตัวแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆนะครับคืออก็จะอยู่ในส่วนของอตรงเอฟเฟกตรงนี้นะครับตรงเอฟเฟกตรงนี้สังเกตดูนะครับจะขึ้นอยู่กับตัวแอนิเมชันแต่ละแบบที่เราเลือกนะครับออันนี้แบบเชฟก็จะมีเอฟเฟกต์ แบบนี้นะครับออีกอันหนึ่งแบบสปิตสังเกตดูนะครับ จะไม่เหมือนกันส่วนอันนี้ทดลองใส่เอฟเฟกเพิ่มเติม นอกจากนั้นแล้วนะครับ ในกลุ่มเครื่องมือ แอดวานตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้เช่นกันนะครับ ก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เราเลือกเหมือนกัน หรือเราจะเรียกตรงเครื่องมือ animation pan ด้านขวาตรงนี้มาให้นะครับเรามาสามารถที่จะปรับย้าย ตำแหน่งของวัตถุของเราได้ อย่างเช่นอันนี้ ตัวนี้เป็นวัตถุชิ้นที่ 2 เราอยากให้แสดง เป็นวัตถุชิ้นที่3แทนนะครับ ก็ทำการคลิก เลือกสังเกตนะครับ มันจะ Active จากนั้นก็คลิกเลื่อนลงมานะครับ เลื่อนลงมา อ่าก็จะมาอยู่ในส่วนของอการแสดงผลในลำดับที่สามหรืออต้องการเด็กให้เด็กคนนี้แสดงผลก่อนอแสดงผลก่อนนะครับ ก็คลิก แล้วก็อัพขึ้นไป ทดลองเล่นดูได้นะครับลำดับการ แสดงผลก็กดตัว play all ตรงนี้นะครับ เราสามารถดูตัวอย่างนะครับ การเคลื่อนไหวของวัตถุแต่ละชิ้นได้ ในกรณีที่เราต้องการลบเอฟเฟกก็ทำได้เช่นกันนะครับ ก็สามารถที่จะคลิก สมมุติจะลบเอฟเฟกเอฟเฟกอันที่ 2 ตรงนี้นะครับ ก็ให้ทำการคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับ แล้วก็กดรีมูฟตรงนี้ทิ้งไป สังเกตดูเห็นไหมครับเอฟเฟกของเราก็จะหายไปละลองเทสดูนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างการปรับแต่งเอฟเฟก นอกจากนั้นแล้วเราสามารถที่จะใช้ตัวกลุ่มเครื่องมือ timing ที่อยู่ด้านขวาตรงนี้ จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับตัว timing ใน transition นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นในตัวของ start start ตรงนี้ก็เป็นการกำหนดรูปแบบการนำเสนอ animation ของวัตถุ ค่า default ก็จะอยู่ที่ on click นะครับ ก็คือเมื่อคลิกวัตถุนี้ก็จะโผล่ขึ้นมา ซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับ ปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ duration ตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดระยะเวลาในการแสดงการเคลื่อนไหวของเอฟเฟกของเรา นะครับ เราสามารถกำหนดได้เช่นกัน ตรง delay ตรงนี้ก็เป็นการกำหนดการหน่วงเวลาในการแสดงผลของวัตถุนะครับ ว่าจะให้แสดงนาน แค่ไหนนะครับ ส่วนตรง reorder ตรงนี้ก็จะเป็นการจัดลำดับ การจัดลำดับนะครับ ก็จะคล้ายๆกันกับการจัดลำดับตรงนี้ สมมติ 3 ต้องการให้ไปแสดงก่อน คล้ายกันนะครับกับกลุ่มตรงนี้ นี้ก็เป็นการจัดการเกี่ยวกับเอฟเฟกหรือว่าลูกเล่นเพิ่มเติมให้กับวัตถุแต่ละชิ้นนะครับ ก็สามารถที่จะไปอลองเล่นแล้วก็ลองปรับประยุกต์ ใช้งานดูได้นะครับ